สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับพระรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ ซึ่งรายการรุ่นเนื้อนี่ผมจองได้มานะครับ จองมาจากศูนย์จอง เดี๋ยวคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะรุ่นเนื้อนะครับ ว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ ผมจะเอามาแกะลุ้นสักสิบเหรียญนนะครับ ก็ที่เหลือนี่ผมจะเอามาแบ่งนะครับเอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ เดี๋ยวมาติดตามนะครับ มาลุ้นเนื้อไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกมาสักสิบเหรียญนนะครับ ที่เหลือนี่ ผมจะเอามาเปิดแบ่งนะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเหรียญรุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะครับ นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อม ๆ กันนะครับ เดี๋ยวผมจะคัดไว้นะครับ แกะสักสิบเหรียญนนะครับที่เหลือที่เหลือนี่ผมจะเอามาแบ่งนะครับ ท่านไหนสนใจก็ทัก ทายผมเข้ามาได้นะครับใต้คอมเมนต์ใต้กระทู้นะครับสิบเหรียญนี้ผมจะไม่แกะนะครับ ผมจะไม่แกะนะครับ เอาไว้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ FC ทุกท่านนะครับ ที่สนใจเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาไว้เอามาแกะไว้ เอามาแกะนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันอยู่ สิบเหรียญนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยครับเดี๋ยวมาติดตามชมเหรียญแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดู กล่องใส่พระกันนิดนึงนะครับมาดูกล่องใส่พระกันก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับขาวทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะห่อด้วยพลาสติกใสนี่ครับ เดี๋ยวมาแกะชมไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรกันบ้างนะครับ นี่เป็นเหรียญแรกนะครับที่ผมได้มานะแล้วก็มาแกะนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยเจอเหรียญจริงที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งด้านหน้านะครับ ก็จะเป็นหมึกสีทองนะครับ บน กล่องสีขาวนะครับก็จะเป็นพัดยศนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงพ่อพัดคุณยะกาโมนะครับ วัดไม่ด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับ เพื่อจะไม่เสียเวลานะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำหรือเปล่านะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นเหรียญเสมาเนี่ยครับ เป็นเหรียญเสมารายการที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับ ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ เหรียญเซกมาเนี่ยรายการที่ึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนิดนึงนะครับสำหรับเหรียญเซมานะครับก็จะเป็น หลวงพ่อพัดนะครับ เต็มองค์นะครับ นั่งขัดสมาธินะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะ เป็นรูปพัดยศนะครับเดี๋ยวมาดู เหรียญต่อไปกันครับ มาแกะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเนี่ย ว่าจะได้เนื้ออะไรกันบ้างนะครับ เป็นรายการที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับสิบสองจุดเจ็ดนี่ผมไม่มีใบรายการนะครับ เลยไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับรายการที่เท่าไหร่เนี่ยพอดีผม ไม่ได้เตรียมไว้นะครับรายการจองนะ เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับเหรนยรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะครับ เป็นลงยาฟ้านะครับลงยาน้ำเงินนะครับจีวอน ส้มนะครับ รายการที่สิบสองจุดเจ็ดน่าจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับ รายการที่ 12.7นี่ครับ สวยเลยนะครับ ก็จะคุยพื้นนะครับ ด้านบนก็จะเขียนเป็นเรื่องสมณศักดิ์นะครับ เป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยกนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ าเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ก็จะสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมด 19 รายการด้วยกันนะครับ แล้วก็จะมีเหรียญแจก ก็จะมีเหรียญแจกแถมยกลังด้วยนะครับ สี่เหรียญนะครับ ก็จะมีเนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งนะครับ หน้ากากเงิน แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงซาตินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อ 2K นะครับ แล้วก็มีเนื้ออัปาก้าไม่ตัดปีกนะครับ ถ้าเป็นรายการลุ้นนะครับ จะแจกอยู่สี่เหรียญด้วยกันนี่นี่ผมไม่ได้จองมาเป็นลังนะครับก็จองแบ่งย่อยออกมาจากศูนย์จองอีกที่หนึ่งเนี่ยสิบสองจุดห้าเนี่ยสิบสองจุดห้าเป็นครึ่งองค์เนี่ย 2.5นะครับ ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับ ด้านหลังมี2โค้ดนะครับมีราคาทุกเหรียญนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ ชอบเหรียญไหนก็ทักทายผมเข้ามานะครับ มีราคาทุกเหรียญนะครับ มาชมเหรียญที่สี่นะครับจะได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำหรือเปล่านะครับ หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับ ในหนึ่งลังนะครับ เนื้อเงินก็เหมือนกันนะผิวรุ้งร้งมาเลยทีเดียวนะครับรุ้งร้งรายการที่สิบหกจุดสองนะครับ สิบหกจุดสองนี่เป็นเนื้ออะไร วย เลยนะครับตอกโคด อยู่ด้านบนนะครับโคด เหรียญเนี่ยมาดูเหรียญถัด มา ครับ จะมีวาสนา ได้เนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยเนื้อนวะ ก็ ยังดีเนี่ย ลุ้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันนี่แต่ผมได้มาหลายวันแล้วนะครับ่มีเวลานะครับเอามาลิงก์นะท่านไหนที่ทักทายผมเข้ามานะครับ กับพระรุ่นอื่นนะครับที่ผมไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้ส่งรูปให้นะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับไม่มีเวลาจริงๆนะครับช่วงนี้เดินทางบ่อยนะครับเป็น น่าจะเป็นรายการเดียวกับเมื่อกี้นะครับ แต่เป็นเหรียญเสมาเนี่ยรายการที่สิบหกจุดหนึ่งเนี่ย สวยเลยนะครับ มาครับมาชมเหรียญที่หกเนี่ย ผมจองมาจากศูนย์จองอยู่สองศูนย์เนี่ยนี่ผมเพิ่งได้มาจากศูนย์แรกเนี่ยยี่สิบเหรียญอีกศูนย์หนึ่งผมจองไว้สิบเหรียญเนี่ยเนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยสิบเอ็ดจุดสองนะครับเป็นเนื้อ เป็นซาตินนะครับ เป็นซาตินพิมพ์เต็มองค์นะครับ สวยเลยนะครับ ดูคลาสสิกเลยเนะี่ยด้านหลังไม่มีลงยาเนี่ย มาชมเหรียญที่เจ็ดนะครับยิ่งแกะ ยิ่งมันเนี่ยพระเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเวลาแกะลุ้นเนื้อนะยิ่งแกะ ยิ่งเพลินเนี่ยบางทีกะว่า บางรุ่นกะว่าจะแบ่งนะครับแบ่งแบบไม่แกะซีนเนี่ยบางทีก็ อดไม่ได้นะครับ บางทีแกะหมดก็มีเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยสิบสองจุดหนึ่ง เป็นอันปาก้านะครับ อันปาก้า อันปาก้าเลเซมานะครับลงยาจีวอนนะครับ มาลุ้นเหรียญต่อไปกันนะครับ จะได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำหรือเปล่านะครับ หรือเนื้อนาวะนะครับก็ยังดีนะครับ แชปกลมมาเลยนะครับ สิบจุดสามนะครับ อืม เป็นสิบจุดสามเป้าบอกไหมสิบจุดสามเนื้ออะไร สวยเลยนะครับสิบจุดสามลงยาแดงด้วยนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับจุดสามนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย รายการที่สิบจุดสามเนื้อ เนื้อกระไหลเงินเนื้อลงยานะครับถ้าจำไม่ผิดนี่สร้างอยู่ในหนึ่งลังนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่เหรียญเนี่ยสวยเลยนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับกระไหลเงินนี้สนใจทักทายผมเข้ามาได้นะครับ มีราคาทุกเหรียญนนะครับ ทักมาในคอมเมนต์นะครับ หรือทักทายมาใน ID Line นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับท่านไหนที่ทักทายผมเข้ามานะครับ บางทีให้หาพระให้ดูนะครับบางทีผมไม่มีเวลาจริงๆครับ ต้องต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมหาเวลาได้เดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทยอยส่งรูปให้ดูนะครับมีบางท่านก็ขอดูยอดธงของหลวงพ่อทองนะครับผมก็ไม่มีเวลา ่าให้เขาดูเลยเนี่ยมาดูเนื้อรายการที่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยอย่างนี้ นี่เนื้อทองแดงแน่นอนเนี่ยเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงลงยาจีวอนเนี่ยสวยเลยเนี่ยเนื้อทองแดง เดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับ ผมจะแกะแค่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ที่เหลือผมจะเอามาแบ่งนะครับแบบไม่แกะสีนเนื้ออะไรนะครับมาแล้วโอรายการที่สิบสิบเอ็ดจุดสองนะครับสิบเอ็ดจุดสองนะครับ 11.2เเต็มองค์นะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อซาตินเนี่ยซาตินนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าหรือว่าจะเอามาแกะอีกสักห้าเหรียญนนะครับ ผมว่าเอามาแกะอีกสักห้าเหรียญแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวรออีกศูนย์จองหนึ่งนะครับที่เขาส่งมาให้ผมนะครับ เดี๋ยวเอา เอาของศูนย์จองนั้นไปแจกมาแบ่งดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมขอแกะอีกห้าเหรียญละกันนะครับ ไหนๆก็ไหน ๆ แล้วนะครับ ยิ่งแกะยิ่งมันนะครับ ขอแกะอีกห้าเหรียญละกันนะครับ มาครับ มาดูครับ มาครับ เนื้อเงินหรือเปล่านะครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับ หรือเนื้อนวะนะครับมาครับสิบเก้าจุดสองสิบเก้าจุดสองเป็น เบาๆอย่างนี้นี่ปีกเครื่องบินแน่นอนเนี่ยครับรายการที่สิบเก้าจุดสองเนี่ยครับมาครับ มาดู เหรียญที่สิบสองนะครับจะไม่แกะแล้วนะครับพอแล้วนะครับ แกะที่สิบห้าเหรียญพอเดี๋ยวจะหมดนะครับถ้าไม่ห้ามใจไว้นะครับมาครับ นี่เป็นเหรียญเสมานะครับสิบสองจุดหนึ่งนะครับน่าจะอัปปาก้าเนี่ย ไม่มีไม่มีเลขตัวเดียวเลยนะครับลังนี้นะครับที่ผมได้มานะครับ ไม่มีเลขตัวเดียวเลยเนี่ยชักจะยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะนะครับ ที่ศูนย์จองเลือกให้นะครับ เราก็เลือกไม่ได้นะครับพระก็ไม่ได้เห็นนะครับ ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับ ก็มา สิบสองจุดสี่เนี่ยครับ เป็นลงยา เป็นเหรียญเสมานะครับ ลงยา น้ำเงินจีวรเหลืองนะครับ รายการที่สิบสองจุดสี่ก็สวยนะครับ สวยไปอีกอย่างหนึ่งครับนี่ยังไม่เจอลงลงยาพัดยศเลยนะครับ มาดูเหรียญที่สิบสี่นะครับ จะแกะอีกสองเหรียญสุดท้ายนะครับมีราคาทุกเหรียญนะครับ ท่านใดสนใจทักทายผมเข้ามาได้เนี่ยแต่ตอนที่ผมมามานี่ก็ลุ้นหนึ่งหลายร้อยอยู่เหมือนกันนี่ยแต่บอกไม่ได้นะครับว่าลุ้นนี้ลุ้นละเท่าไหร่เนี่ยสองจุดห้านะครับได้สิบสองเยอะมากนะครับ เป็น ครึ่งองค์นะครับ มาดู เหรียญสุดท้ายนะครับ มาครับมาชม กันนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับมาครับมา ดูมาชมเลยจะได้เหนืออะไรเนี่ยมา ครับ หลังรูปไข่มาเลยนะครับ รายการที่สิบเก้าจุดสองนะครับ ปีกเครื่องบินนะครับลงยาลงหน้ากากนะครับไม่แน่ใจว่าหน้ากากอะไรนี่ ก็ประมาณนี้นะครับ พระนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ ชอบเหรียญไหนนะครับ มีราคาทุกเหรียญนะครับแล้วก็มีที่ผมยังไม่ได้แกะนะครับ ก็นั่นจะอีกหนึ่งราคานะครับ ก็เอาไปลุ้นเนื้อลุ้นเลขกันเองนะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ เกจิดังแห่งเมืองนครสวรรค์ ก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปหน้ามีพระรุ่นใดนะครับ เกจิท่านไหนนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ในโอกาสหน้าในโอกาสต่อไปนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆ FC ทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามานะครับ ในคลิปผมจะฝาก ID Line ไว้นะครับ เป็น QR code นะครับ แล้วก็มี ID Line นะครับ ทักทายผมเข้ามาทาง Line แล้วก็ทางกระทู้คอมเมนต์ก็ได้นะครับ ท่านไหนที่จะทักทายเข้ามาพูดคุย หรือแนะนำนะครับความรู้นะครับ หรืออเรื่องราวอะไรดีๆ ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ